ครับโอ้ยช็อตนี้ โอ้โหเต็มกระดานช็อตนี้สามสองสี่โอ้ยเต็ม ไอเต็มแผงนี้เท่าไหร่ครับอีพันแปดนะ เฮ้ย หมดจะมาก็มานะท่านผู้ชมด้วยส่วนนี้ของ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 เบ็ดนะฮะต่ำสุดที่ 1 บาทนะสูงสุด4,000 บาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองไล่เบ็ดขึ้นไปให้ดูนะฮะท่านผู้ชมไปที่เบ็ด2บาทก่อนเลยนะครับอ่ะผมขอ 10 ดอกนะฮะยังไม่เปิดเทอร์โบปกติผมชอบเปิดไงเทอร์โบ แต่วันนี้ผมขอลองไม่เปิดบ้างนะฮะท่านผู้ชมค่อยๆไปนะ เอา แต่ยังได้ลุ้น ฟรีสเปนนะจ๊ะเออ มาแล้วนะครับ ฟรีสเปนนะฮะสำหรับเบ็ดสองบาทนะครับ12หมุนฟรีนะจ๊ะไปลองดูกันเลยโอ้โหไม้สามตัวนะฮะท่านผู้ชม กรอบทองนี่ถ้ามีคอมโบนะเปลี่ยนเป็นวายนะครับกรอบสีทองยังไงหัวใจดอกนี้37บาทนะฮะดูเสียงเกมนะฮะแบบสะพึงหน้าสะพึงเลยครับสนุก JPG นี่ผมยอมรับเลยนะ เป็นเกมที่แบบค่ายนี่สมจริงนะฮะภาพสวยนะครับ สีสันสวยงาม เล่นนะครับ อ่าอะไรเงียเหงานะครับไม่ไม่เป็นไรครับ มันก็เป็นเช่นนี้แหละนะฮะท่านผู้ชมหกสิบเอ็ดบาท โอ้ยสาได้เข้าฟรีสปินนะ ผมขอเพิ่มไปที่เบ็ดสามบาทบ้างนะฮะ ขอให้เบ็ดไปทีละดอกก่อนตอนนี้ ยังไม่เปิดเทอร์โบนะฮะ วันนี้รอแบบไล่ไปดินเรื่อยๆนะฮะเออมีเชื่อม คูณห้าแล้วนะฮะท่านผู้ชม ช็อตนี้ไวอีกสี่ต่อ แล้วยังไง โอ้โหยังได้ต่อนะครับ ยังได้ต่อนะครับคูณห้าเข้าไปร้อยกว่าบาทแล้วนะท่านผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตร้อยสามสิบหกบาทเอาเรื่อง เอาเรื่องนะครับโอเคคูณสองเข้าไปแล้ว คูณสามเข้าไปอีกโอ้ ไปไปเพิ่มเบ็ดไปที่เบ็ด5บาทบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะ ลองไปที่ 5 บาทบ้างนะครับ เอาเบ็ด 5 บาทมาถึงจะแตกจะเข้าเลยหรือเปล่า จะโจ๊กเลยไหมนะฮะโอ้โหไม่มา เป็นเศร้านะฮะ เชก็ช่วงนี้เดี๋ยวผม จะกลับมาทำเกมเล่นเกมเก่าๆบ้างนะท่านผู้ชมนะให้เพื่อนๆได้หายคิดถึงบางคนอาจจะแบบไม่ได้เล่นนานแล้วนะแบบเปิดมาเปิด YouTube มามันจะแบบอยากดูเกมโกงเกมเก่าว่างนะฮะก็นี่เลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมเก่าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบ่อยๆนะฮะเกมเก่าแต่ว่ายังแตกดีนะครับ ผมก็บางทีผมไม่ได้ไลฟ์เนี่ยก็คือ ไปลองเล่นมาบ้างนะแล้วช็อตนี้ยังไงอ่ะ สแกตเตอร์เข้ามา 3 ดอก ก็ ฟรีปินนะฮะกระเบ็ดาบาทนะครับผมมาแล้วนะฮะ มันต้องมาบ้างแหละครับ ชึบเออ วายมา 3 ดอกคอมโบต่อไปนะฮะคูณกเข้าไปแล้ว แต่ยังมีต่อมีวายลงมาอีกโอ้โหยังได้ต่อนะจ๊ะ ช็อตนี้ร้อยแปดสิบหกต่อไปนะคูณหกแล้วนะฮะคุณชม ยังมีต่อคูณสิบเข้าไปอีกมามามาไหลๆมาเลยนะครับ ไม่ไหลนะนี่ทีกทีสองทีน่าจะบันเทิงนะครับท่านชม โหท่านผู้ชมโอเคนะครับยังถือว่ายังได้ เอาเรื่องอยู่นะจ๊ะเปิดเทอร์โบแล้วครับ รอไม่ไหวนะฮะ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยนะครับร้อยห้าสิบช็อตนี้โอ้โหคอมโบต่อไปนะฮะตอนโตอีกสองหกหนึ่งนะจ๊ะท่านผู้ชมนะ ว่าผมนี่มันเหมาะกับการเปิดเทอร์โบวะท่านผู้ชมน่าจะใช่นะผมว่า เปิดเทอร์โบทีเป็นเรื่องนะ ไปสิบดอกนะฮะท่านผู้ชมไปสิบดอกโอ้ยสิบดอกรวดเร็วนะแล้วเงินลดไปไวด้วยนะฮะสามสิบเลยนะท่านผู้ชมสามสิบดอกั้ง ยังไงครับ โอ้ยช็อตนี้ โอ้โหเต็มกระดานช็อตนี้สามสองสี่โอ้ไวเต็มไวเต็มแผงนี้เท่าไหร่ครับอีพันแปดนะ เฮ้ยหมดจะมาก็มานะท่านผู้ชมดูเลยเป็นเรื่องนะฮะ เป็นเรื่องนะฮะ โอ้ย โหแล้วสแกตเตอร์เข้ามาอีก เป็นเรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ เป็นเรื่องแล้วนะครับ ไป ไป ไป ไปเบ็ดยี่สิบนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยบทจะมามาเฉย บทจะมามาเฉยนะครับ ตอนนี้แรงเงียบๆนะฮะฟรีสปินผมแรงเงียบ ๆ นะฮะ โอ้โห เออ มาให้ผมหน่อย ไหลไปอีก ไหลไปอีก ไหลไปอีกช็อตนี้อีกร้อยเก้าสิบสองเออโูสิบเข้าแล้ว นะฮะท่านผู้ชม เออไหลไปดิไหลไปดิครับ เนี่ยเต็มกระดานช็อตนี้ไวสองตัวยังไงอ่ะโอ้โหไหลไปเรื่อยๆนะ ต่อเนื่องไปเลยนะฮะโอ้โหช็อตนี้โคตรมาจัดซูเปอร์เมกะ2,132นะฮะท่านผู้ชมโอ้ยโคตรแพง บทจะมาก็มานะครับ พอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชมนะ ผมว่าผมได้กำไรมาก็เจ็ดเท่าตัวนะ ฝากมาห้าร้อยตอนนี้บวกมาเจ็ดพันห้านะ เออก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ก็ อย่าลืมกดติดตามกดกดใช้ให้ผมด้วยนะ แล้วก็ กดกระดิ่งด้วยนะครับ ไปละครับ เดี๋ยววันนี้ ไปใช้ตังก่อนนะฮะท่านผู้ชม เพราะเดี๋ยวคันใหม่อี e ีหน้านะ จะเป็นเกมอะไรนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ วันนี้สวัสดีครับผม